เรื่องของความเป็นเจ้าของในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ก็จะหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ก็อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ นะคะสำหรับอีกประเภทหนึ่งนะคะ ก็คือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถถ่ายทอดแล้วก็บันทึกลงในสื่อต่างๆได้นะคะ ก็อย่างเช่นบทเพลง หนัง ภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ เราสามารถเรียกทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ประเภทนี้นะคะว่า ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ